สำหรับประโยค是的แปลว่า ใช่หรือถูกต้อง เป็นการตอบรับในภาษาจีน สำหรับประโยค请您们在大堂稍等一会แปลว่า คุณลูกค้าคอยที่ล็อบบี้สักครู่หนึ่งก่อนนะคะ คำว่า请แปลว่าเชิญ คำว่าั们แปลว่าพวกคุณ คำว่า在 แปลว่าที่คำว่าาถังแปลว่าห้องโถง ความหมายตามตัวอักษรในภาษาจีนคือ ใหญ่ ห้องคำว่าเชาแปลว่าครูคำว่าติงแปลว่ารอคำว่า อีหุยแปลว่าพักหนึ่ง